เธอเจ็บปวดมาเท่าไรฉันรู้ว่าเธอลืมเขายากเท่าไรแต่หนึ่งสิ่งที่เธอต้องคิดว่าในวันพรุ่งนี้ เจ็บนี้จะจบไป เธอจะไม่มีทางจะรั้งเขาไว้อยู่เพราะคะแนนที่เขามีใครแอบซ่อนอยู่ แต่หนึ่งสิ่งที่เธอต้องคิดเธอต้องปล่อยเมื่อเขา เจ็บนี้จะจบไป ฉันรู้เธอยังรักเขาอยู่ฉัน ายแค่เราตัวเองก็เจ็บทุกอย่างก็หายไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเธอได้ ในคืนที่มืดมนยังมีสายจันทร์ส่องแสงนำทางของความสุขนั้นจะเติบโตหากเธอเข้าผ่านไปในคืนที่มืดมนยังมีสายจันทร์ส่องหยุดนึกถึงอดีตได้แล้วคิดมาไปเขาก็ไม่กลับมาในคืน ที่มืดมนยังมีสายจันทร์สองแสงอาทิตย์มีเคยจางหายเปิดหัวใจรับใหม่กลับมาในคืนที่มืดมนยังมีสายจันทร์สองเธอมีค่ามากกว่านั้นโดยคำเศร้าสลายน้ำตาเดียวมันก็ผ่านไปฝันร้ายมีเพียงในฝันปล่อยมัน เป็นเพียงความฝันตื่นขึ้นมาฝันร้ายก็หายอยู่กับความจริงฝันร้ายก็หายไป ปล่อยมันเป็นเพียงความหลัง อย่าเก็บ เอามันมาฝันนิทานเรื่องเก่าอ่านจบก็ทิ้งอย่าเสียเวลาให้ค่ากับมัน ฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวดมาเท่าไร ฉันรู้ว่าเธอลืมเขาอย่าเท่าไรหยุดทำร้ายตัวเองได้แล้ว สิ่งเหล่านั้นจะทำร้ายตัวเธอตลอดไป ร้องไห้ให้เป็นครั้งสุดท้ายแค่เราตัวเองความเจ็บทุกอย่างก็หายไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเธอได้ ในคืนที่มืดมนยังมีสายจันทร์ส่องใส่นำทางของความสุขนั้นจะเติบโตหากทุกเธอก้าวผ่านไปในคืนที่มืดมนยังมีสายจันทร์ส่องหยุดนึกถึงอดีตได้แล้วคิดมาไปเขาก็ไม่กลับมาในคืนที่มืดมนยังมีสายจันทร์ส่องแส่อาทิตย์มีคืน จันทรสองเธอมีค่ามากกว่านั้นเปลือกกับซอสลละน้ำตา เดียวมันก็ผ่านไป Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey ในคืนที่มืดมนยังมีสาจนทร์สอง สายจันทร์โอ้ในคืนที่มืดมนยังมีสายจันทร์สองเธอมีค่ามากกว่านั้นเบื่อกกับซอสสลัดน้ำตา เดียวมันก็ผ่านไป